ทำไมต้องสร้างแบรนด์ สร้างแบรนด์ไปเพื่ออะไร เคยสังเกตไหมคะว่า เราสามารถจดจำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในโฆษณาต่างๆได้ โดยที่ไม่รู้เลยว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ชื่อว่าอะไรค่ะ ในบทเรียนนี้เราจะสอนวิธีการทำอย่างไรให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นที่จดจำและสามารถอยู่ต่อในตลาดได้อย่างยั่งยืนค่ะ ทีนี้วันนี้เรามาคุยหัวข้อนี้ฮะว่า เอ๊ะวันนี้ทำไมเราต้องสร้างแบรนด์กันนะครับ คือถ้าพูดถึงทำไมต้องสร้างแบรนด์เนี่ย ก่อนเราจะลงมือสร้างเราต้องตอบได้นะครับว่าตัวเราและองค์กรเราเนี่ยจะลงทุนสร้างแบรนด์ไปทำไมนะครับเหมือนกันฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามีเงินสักแบบล้านหนึ่งเราอยากซื้อรถนะฮะคนก็จะแบบรู้สึกว่าซื้อรถเอามีสีล้อวิ่งได้จบแต่ปรากฏว่าพอเรามีเงินสักล้านกว่าบาทหรือ2ล้านเราก็อยากได้รถยี่ห้อ Mercedes-Benz แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ได้อยากแค่ได้สีล้อวิ่งได้ เราอยากได้แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเราว่าฉันขับรถยี่ห้อนี้ เราขับด้วยความรู้สึกว่าเรามีระดับกว่าคนอื่นเราหรูหรากว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นในการสร้างแบรนด์ก็เหมือนเรื่องของเราซื้อรถไงฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราสร้างเสร็จนะครับลูกค้าที่ใช้ก็เปรียบเสมือนลูกคนที่ซื้อรถนะฮะก็คือเป็นคนที่จะรู้สึกภูมิใจในแบรนด์เราเมื่อเขาใช้สินค้าและบริการเรานะฮะวันนี้ผมจะค่อยๆลำดับไปว่าเอ๊จริง ๆ แล้วเนี่ย การสร้างแบรนด์เห็นหลายคนจะบอกว่ามันจับต้องไม่ได้เป็นเรื่องนามธรรมเดี๋ยวจะพูดให้เป็นเรื่องนามธรรมให้เป็นจากนามธรรม ให้เป็นสู่รูปธรรมที่จับต้องได้มากขึ้นนะฮะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับในหน้านี้จะบอกชัดเจนนะครับว่าเรื่องของแบรนด์เนี่ยมันมีเรื่องของคาว่ามูลค่านะฮะในปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวใหญ่เลยนะครับในปี 2559 นะครับการที่มีบริษัทหนึ่งที่มีเรียกว่าสินทรัพย์ จำนวนมากถือว่าเกือบแสนล้านนะครับ เป็นโรงงานเกี่ยวกับการถลุงเหล็กนะฮะ ปรากฏว่าคนที่ต้องการซื้อหุ้นในบริษัทนี้มีมูลค่าแทบจะเป็นศูนย์นั่นหมายถึงอะไรครับ มูลค่าแบรนด์นี้คุณมีสินทรัพย์มากมาย แต่เมื่อแบรนด์นี้ไม่มีใครเป็นที่ต้องการก็คือแสดงว่ามูลค่าแบรนด์คุณเท่ากับศูนย์ ดังนั้นมูลค่าแบรนด์นะครับมันไม่ได้หมายว่าเรามีเครื่องจักรเยอะๆเรามีทรัพย์สินอาคารเยอะๆแล้วจะมีมูลค่าแบรนด์สูงไม่จำเป็น บางคนมีเครื่องจักรเยอะ ที่ดินเยอะสำนักงานเยอะ แต่มูลค่าแบรนด์ไม่มีใครเอาเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเราต้องจับประเด็นนี่แต่ขนาดบางองค์กรนะฮะอาจจะไม่ได้มีโรงงานใหญ่อย่าง Facebook ไม่ได้มีโรงงาน ไม่ได้มีแฟคทอรี่ไม่ได้มีเครื่องจักรแต่มูลค่าแบรนด์เขาคือ1ใน6 ของโลกนะครับนั่นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาสร้างแบรนด์มานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป้าหมายนะครับของการสร้างแบรนด์เนี่ยก็เพื่อที่เราจะต้องออสร้างธุรกิจ พื่อไปสู่ยอดขายไปสู่กำไรแต่ไม่พอมันต้องมุ่งไปสู่สินทรัพย์ ที่เรียกว่าแบรนด์ เพราะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนว่า ในเรื่องของการสร้างบริษัทหรือธุรกิจนะครับต้องไปไกลกว่าแค่กำไร แต่ต้องไปสู่เรื่องของมูลค่าแบรนด์นะครับเราเปรียบเทียบดูว่าถ้าเรามีแบรนดิ้งนะครับเป็นของเราเอง เราบอกว่าไอ้เจ้าสัญลักษณ์เนี้ยนะครับแบรนด์เนี้ยเราคือเจ้าของ สินทรัพย์ตรงนี้มันมีค่าอย่างไร ลองเปรียบเทียบสินทรัพย์ในอดีตดูนะฮะ สินทรัพย์ในอดีตที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีเงินสะสมกันเพื่อไปซื้อคอนโด เมื่อก่อนคิดกันมากนะครับซื้อคอนโดในเมืองเพื่อลงทุนนะฮะ แล้วพอที่ดินขึ้นเราก็มีมูลค่าสินทรัพย์ที่ขึ้นนะฮะ ปัจจุบันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะอะไรครับคอนโดขึ้นเยอะมาก กลายเป็นซัพพลายความเสนอขาย การเสนอขายมีมากกว่าการเสนอซื้อนะครับแสดงว่า ไม่แน่ว่าสินทรัพย์พวกนี้จะซื้อไปแล้วราคาขึ้นหรือเปล่า มันอาจจะตกลงก็ได้นะครับ หรือมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับ อีกประเภทหนึ่งซึ่งผันผวนมากนะครับก็คือเรื่องของเงินนะครับ ค่าเงินต่างๆจะเห็นว่าเมื่อก่อน1ดอลลาร์ของเมืองไทยสมัยผมเด็กๆเนี่ยแค่ 25 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ป้าไปถึง 35 บาทต่อ 1 US ดอลลาร์แสดงว่ามูลค่าเงินเราตกลงนะฮะนี่คือสินทรัพย์ที่มีโอกาสจะตกลงนะฮะ วันนี้เราเอาเงินไปฝากแบงค์นะครับ เริ่มแล้วนะครับที่ดอกเบี้ยเราแทบจะไม่ได้เลย ในประเทศญี่ปุ่นคิดค่าฝากอีก แสดงว่าอะไรเงินสดก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะงอกเงยถ้าเราใช้มันไม่เป็นนะครับ อะไรอีกครับทองคำ สินทรัพย์ประเภททองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า เราก็ซื้อไปเพื่อเก็บเก่งกำไรซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะขึ้นตลอดสมัยผมเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะครับ ราคาผันผวนมาก อะไรอีกครับ หุ้นนะครับ เราก็อยากจะมีสินทรัพย์หรือมีแอสเซทเป็นหุ้นนะฮะซึ่งหุ้นก็มีทั้งคือส่วนใหญ่เท่าที่เห็นถ้าถ้าเราไม่มีความรู้ในการลงทุนนะฮะส่วนใหญ่จะเสมอตัวหรือไม่ก็เจ๊งซะมากกว่านะครับ เพราะสินทรัพย์พวกนี้ก็คือสินทรัพย์ที่ทุกคนรู้จัก แต่วันนี้ในแง่ของการทำธุรกิจของเมืองไทยนะครับ อยากแนะนำว่าทุกท่านมองเป้าหมายเป็นสินทรัพย์ที่เรามาเป็นเจ้าของแบบนี้กันดีกว่านะครับ เป็นเจ้าของแบรนด์ลักษณะอย่าง Apple นะฮะ เป็นเจ้าของแบรนด์ลักษณะอย่าง Google นะครับ หรือถ้าของคนไทยเองก็มีอยู่แบรนด์หนึ่ง ซึ่งชาวต่างประเทศเขาเห็นแล้วเขาก็เอาไปสร้างแบรนด์ในประเทศเขานะครับ ก็คือกระทิงแดงนะครับ อยู่ประเทศไทยชื่อกระทิงแดงนะครับ อยู่เมืองนอกเขาเรียกเลดบูนะฮะ อยู่กับเมืองไทยพอบอกกระทิงแดงปุ๊บคนขับรถสิบล้อมาทันทีนะฮะ นึกถึงในในหัวเราจะนึกถึงคนขับรถสิบล้อ แต่เอ๊ะทำไมพอเห็นโลโก้ เห็นแบรนด์นี้ในเมืองนอกนะครับ เรานึกถึงเด็กรุ่นใหม่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่ดูฉลาดดูมีพลังของการใช้ชีวิต ก็เพราะว่าเขาสร้างแบรนด์มานะครับนั่นคือสิ่งที่เชียร์ทุกท่านและให้ทุกท่านต้องเข้าใจ ก่อนว่าก่อนจะเริ่มต้นดูวิดีโอนะครับหรือสื่อการศึกษาชุดนี้ต่อเนี่ยต้องเข้าใจเป้าหมายว่าดูไว้เพื่ออะไรนะครับต้องเข้าใจเป้าหมายว่าสร้างแบรนด์ไปทำไมนะฮะเพราะนั้นสินทรัพย์ของทุกท่านที่อยากจะน่าจะพุ่งเป้าไปใน คนในประเทศนี้ร่วมกันสร้างคือเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะกำหนดเป้าหมายให้กับแบรนด์สินค้าของคุณได้บ้างหรือยัง ทั้งการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ